โอเค สำหรับช่วงนี้หนูนาจะกลับมาเล่น สูตรไตไม่ธรรมดาเนาะค่ะโอเคโอ้โหเชี่ยหมาว่ะสมหมาเนาะค่ะเฮ้ยหมาโคตรไว้ว่ะ สวยสองหมาแล้วล่ะตั้นละมาอีกสองตัวโอ้โหบ่เขาที่อย่างวะเนี่ยไปค่ะ เล่นต่อเลยเลยติดไม่เนาะค่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นสูตรเก็บไว้แล้ว ูตรเก็บไว้นี่ค่อนข้างจะเสียเวลาตรงที่ว่าฮะสมมติว่าเสือเต้นเขาต้องไปเก็บอ่อสามสิบไม่ไม่เนาะค่ะ โอเค ไป สมมาต่อค่ะสิบไม่มาดิ สวย ไว้มา ไม่ธรรมดาก็เก็บได้ โอ้โหเต็มช่องแบบนี้ สวยงาม เฮ้ย เอาว่ะ เอาว่ะ โอเคอ่ะ นึ่งสามอยี่สิบาทเฮ้ยสวยงามพันหาแล้วนะคะตอนนี้ ไปหาสมมติว่ามันแตกนอกได้คูณสิบเขาก็ต้องกดเอ่อยกเลิกหมุนเนาะคะ่ะสิกดเฉพาะตอนที่ว่าเสือมันเต้นเท่านั้นเนาะถ้าสิเอาไปใส่กะสามารถเอาไปปรับใส่กันได้เลยเนาะคะ่ะโอเคแค่สองพันแล้วเนาะคะ่ะไปอนุญาตปรับไม่เนาะคะ่ะเป็น 60 บาทสิบไม่คือเกาหากสมมติว่า มันทอดสามพันเขาจะปรับเป็น เอ่อหนึ่งร้อยแล้วค่ะ โอเคคอยเล่นคอยถูไป จังว่ากัน เออไวมา ไปค่ะ ติดไม่สวย โอเค มาดิ มาดิอย่างวันเนี้ย โอ้โห พี่เสือของเขา โอ้โหแต่งนอกไม่แล้วค่ะ สวยงามบวกมาอีก 1,800 บาทแล้วค่ะโอ้โหของโคตรดี เกมเสือเวลาตีหนึ่งแล้วค่ะ เวลาช่วงตีหนึ่งนี่ หนูนาก็มีปั่นจะมักเล่นเกมเสือ แต่ว่าส่วนมากหนูหนาวยู่หอตีนึงไม่ค่อยไหวอะล้างเทียยู่กับขี้ข้าเล่นกะปรับไปเล่นย้ำเสานะคะส่วนเวลาดี ที่ว่าพอๆกับตีนึงอะที่หนูนาวว่ามันเข่าดีอะหนูนาคิดว่าเป็นช่วง เก้าโมงอะค่ะ เออเก้าโมงสวยโอ้โหหยกมานะว่ะเฮ้ยหยกมาว่ะทังไหน สวย มา เออ นั่นละ มาอีกสี่ช่อง โอ้โหว่าเขา โอกาสเขายากเนาะค่ะ ถุงยก แล้วกะท้องก้นท้องอะเขายากไปค่ะ ใส่รอยนึงเนาะ โอเค สิบไม้ึือเรามาดิ โอ้โห โหสภาพสวยโอ้โหก่อนท้องเขากำมาดิล่ะเย็ดเคมาว่ะบิ๊กวินแตกนะคะสองพันบาท เออ มาดิไว้มาค่ะ ค่อยเล่งค่อยถูไป โอเคสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามนะคะเดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักปั้นสล็อตเนาะค่ะ หากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูนะน้ำแน่เนาะ แล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มเทเลแกรมดล้วค่ะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะ เดี๋ยวนุนับปักบุตรลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเราค่ะกะกดอ่านเพิ่มเติมเลยเลย ไปค่ะสิบไม่ไปแบบเร็ว ๆ มาดิ สวย สวย สมมายกมา โอเคห้าร้อยบาทแล้วค่ะ โอ้โหสิบไม่ค่ะ มาดิ หูยมาแบบนี่อ้อนท้องสองแถวเนาะค่ะ น่าจะสี่พันนะเออปล่อยมันไหลไป โอเคค่ะสี่พันนี่หลิสองแถวเนาะค่ะก้อนท้องนี่เป็นอย่างที่คุ้มที่สุดแล้วสำหรับเกมเสือต่อให้บ่เขาคูณสิบเขาก้อนท้องจากสองสามรอบสามารถถอนได้เลยเนาะค่ะใส่สองร้อยเนาะหาห้อยมือนึงเขาจะใส่สี่ร้อยเนาะค่ะสวย สวย มาดิมาแบบรัวๆ เลยก็ได้ก่อนท้องเนี่ย โอ้โหติดไม่ค่ะอย่าว่า โอ้โห ไว้กับพวกเขา เออมาอยู่ สภาพ ไปค่ะ อีกสิบไม่มา มานับไว้กันไปที่เนี่ยหนึ่งแล้วสิบไม่จะได้จักอันสองค่ะ เคได้ยกน้ำเนาะ มาดิเลิซี่โตแลละมา สิบไม่โอเคสิบไม่ได้ี่โตรอบนี้ล่ะ สวยโอ้โหเยาว่าโอ้โหบ่เขาไว้ให้ได้มาเลยเออสองตัวละค่ะย่างหน่อยหนาจะได้จักหาตัวเนาะสามแล้วเลยโอเคซีมาโอเค ยกมาค่ะ เดี๋ยวกดมือต่อกันแล้วกัน ไปค่ะ เฮ้ย โอ้โหแบบพอกดมือมึงเข่าเหนเลยนะ สวยอีกสองอัน โอ้โหบ่เข่าสภาพพันแปดเหรอต่อออโต้ได้ยูไป ออโต้สิบพักโอ้โหก่อนทองมาดีนะเมื่อกี้ที่ว่ากดมือ แล้วมันเข่าหหยสี่พันบาทแล้วค่ะ สวย มาดิ โอ้โหสภาพ ไปค่ะ โอ้โหไว้สามตัวแล้ว โอเคสิบรอบได้ไว้ประมาณสี่โต เนาะโอ้โหตัวรอบนี้หา แล้วเจ็ดแปดโอ้โหได้ไว้แปดโตได้ก้อนท้องแล้วมั้งค่ะ บวกไปอีกสี่พันบาท โอ้โหมาโดด โอเค รอบนี้ได้ได้ไว้หลายอยู่เนาะไปอ่ะต่อเลยตว่าห้าเสือบ่โดดบ่แม่นบ่โดดดิห้าเสือบ่เต้นกับบ่มีประโยชน์เนาะค่ะไว้ที่เขาเก็บมาโอ้คุณคืนลงลงว่ะเขาอิรลีนะ สวย เออโอ้โหก้อนทองมาว่ะก้อนทองมาเนาะค่ะอ่ามาแล้วซี่โตมาดิโอเค มาหาโตเฮ้ยได้รุ่นว่ะได้รุ่น ก็ขู่ม่ได้รุ่น เสียดายันเป็นยัง ได้มา 8,000 แล้วนะคะตอนนี้ ขึ้นมาได้ย้อนก่อนท้องอีหลีนะ สวยโอ้โหขาดตัวเดียว มาดิ มาดิ เออโอ้โหก่อนท้อง แล้วก็ยก แล้วก็มีไว้เชื่อมให้เนาะค่ะเย็ดเข้มาว่ะหาพันสี่ร้อยเนาะค่ะ โอเค สวย อ่ะ วันที่นี่ปรับเป็นซีร้อยเนาะค่ะคอนมือแล้ว โอเค ออโต้สิบข้างคือเก่าเนาะค่ะมาดิ สวย โอ้โหถุงว่ะ ได้ถุงว่ะสามอีกสองมา อีกสองอีกสองอีกสองโอ้โห อีกหนึ่งมา ขออีกหนึ่งอีกหนึ่ง สวยงามโอ้โหเอาว่ะเย็ดเค โอ้โหถุงนี่โอกาสเขาโคตรหน่อยเลยเนาะค่ะ เฮ้ย ยังม้าหายอยู่อ่ะ โอเคหามือแล้วนะค่ะเฮ้ย ม้าได้ย้อนถุงไปค่ะดันต่อเลย ขอเป็นไม้ละสองพันเล็กก็แล้วกันเนาะค่ะ ไปค่ะสิบไม้ตรงม้าแล้วล่ะ โอเค มา สวย โอ้โห ก้อนท้อง เชี่ยม้าว่ะสี่หมื่น เฮ้ย โอ้โห มาดิคอนโทรอีกรอบนึงดิ สวยงาม โอ้โห โคตร เอา มาว่ะโอ้โหแสนสองเชี่ยเอาว่ะ ยกก็ขอพอซัมนี่เล็ก็แล้วกันเนาะค่ะ โอ้โห ได้น้ำก้อนท้อง แล้วก็ถุงท้องแล้วถุงท้องมาคุณสิบว่าสันนี่แบบจบเลย มา เดี๋ยวนะคักอะขอฝากไว้น้ำแน่นะค่ะ ช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจ้าในมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ